สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวิชา Photoshop ในวันนี้ ครูฝ้ายจะมาสอนวิธีการปรับแต่งโครงหน้าด้วยเครื่องมือฟิลเตอร์กันค่ะ ก็จะเป็นวิธีที่ไม่ยากอีกแล้ว รายละเอียดจะเป็นยังไง ไปดูกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกเลยนะคะ เปิดไฟล์ภาพขึ้นมา จะเห็นได้ว่านางแบบมีใบหน้าที่สวยอยู่แล้ว แต่ว่าหน้าอาจจะยังดูไม่สมมาตรเท่าไหร่ เนื่องจากตาจมูกปากยังดูไม่เท่ากัน และนางแบบก็มีกรามที่ใหญ่ทำให้หน้าดูดุ เดี๋ยวครูฝ้ายจะมาสอนวิธีการปรับโครงหน้าและส่วนประกอบบนใบหน้า ให้นางแบบดูสวยหวานละมุนขึ้นค่ะ มาลุยกันเลย ก่อนอื่นเลยนะคะ ทำการ Copy Layer เพื่อกันไม่ให้ไฟล์ภาพเก่าเสียหายค่ะ ไปที่เมนู Filter เลือก Liquify ค่ะ จากนั้นก็ไปเลือกที่ Forward Warp To ที่ลักษณะเหมือนเอานิ้วชี้จิ้มอะค่ะ เสร็จแล้วเราก็ปรับรูปทรงบนใบหน้าตามใจชอบได้เลย จำให้ขึ้นใจนะคะ ถ้าเกิดว่าเราทำอะไรพลาดไปเนี่ย สามารถกดคอนรลแซดย้อนกลับได้ 1 ครั้ง หรือจะกดคอนโทร Ctrl a l t e r n a แซดย้อนกลับได้ 20 ครั้งเลยค่ะ ช่นเคยนะคะ ถ้าอยากเพิ่มขนาดหัวแปรงให้กดลอลิง ถ้าอยากลดขนาดหัวแปรงให้กดบอใบไม้ค่ะ เสร็จขั้นตอนแล้วมาดูความต่างกันเลยค่ะ ต่อไปเราจะมาทำไฮไลท์เชดดิ้งบนหน้านางแบบกันค่ะ จะทำให้หน้าดูสวยงามดูมีมิติมากขึ้น โดยไปที่เครื่องมือ Dot t o o นะคะ ตัวนี้จะมีคุณสมบัติเหมือนไฮไลท์ทำให้ส่วนที่ระบายสว่างขึ้น เสร็จแล้วมาเพิ่มเชดดิ้งให้หน้านางแบบโดยใช้เครื่องมือเบิร์นทูนค่ะ จะระบายส่วนที่ต้องการให้เป็นเงากรอบหน้าชัดเจนดูมีมิติมากขึ้น เสร็จแล้วค่ะ มาดูความต่างกันนะคะ จะเห็นได้ว่านางแบบนั้นมีหน้าตาที่สวยหวานละมุนมากขึ้น